การจัดกลุ่มกรุ๊ปจอยลิงก์การจัดกลุ่มกรุ๊ป การจัดกลุ่มกรุ๊ปคือการรวมวัตถุเข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกวัตถุเป็นกลุ่ม และทำให้งานเป็นระเบียบทั้งยังสามารถเพิ่มวัตถุเป็นกลุ่มได้ง่าย มีวิธีการดังนี้ ก่อนอื่น นะครับ ให้เราปรับเปลี่ยนมุมมอง กด 7 เป็นมุมมองด้านบน และกด 5 เปลี่ยนเป็นแบบออโตให้เราสร้างวัตถุเพื่อทำการทดสอบจัดกลุ่ม โดยการกด Shift A สร้างรูปวงกลมเพิ่มไปที่ UV Sphere กด G ทำการขยับตามแนวแกนนะครับ เพิ่มอีก 6 ลูกให้เรียงไปตามแนวแกน x และแกน y เราสามารถกด Shift D เพื่อดูพิเค t e ได้นะครับ ให้เราเลือกวัตถุที่จะอยู่กลุ่มเดียวกัน โดยการคลิกขวาที่วัตถุและกดชิปค้างไว้ แล้วคลิกวัตถุที่ต้องการจะรวมกลุ่มไปเรื่อยๆ เมื่อพอแล้วให้ไปที่เมนู Object ให้เราเลือก Create New Group หรือจะกดคีย์ลัดที่ Ctrl G ก็ได้นะครับ ก็จะพบว่าวัตถุที่เลือกเส้นขอบก็จะเป็นสีเขียว ให้เราตั้งชื่อกลุ่มที่แถบซ้ายมือล่างสุดเป็นกลุ่มหนึ่ง เลือกวัตถุในกลุ่มที่2นะครับ แล้วก็ทำตาม create new group ตามวิธีการข้างต้น อาจจะใช้ Ctrl G ก็ได้นะครับ ได้เหมือนกัน แล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มใหม่ เป็นกลุ่ม2เมื่อเราเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็จะมีการเพิ่มวัตถุนั้น เข้ามาเป็นกลุ่มนะครับ วิธีการเลือก ให้เรากดชิป A นะครับ จะพบว่าจะมีเมนูล่างสุดเขียนว่า Group Instant เราก็จะสามารถเพิ่มนะครับวัตถุเป็นกลุ่มได้ เช่น ถ้าคลิกไปที่ Group Instant Group 1 คลิกปุ๊บก็จะมีวัตถุเพิ่มขึ้นมาเป็นวัตถุทั้งหมดของกลุ่มที่เราสร้างไว้นะครับ เป็นกลุ่ม 1 หรือ Shift A Group Instant รุ๊ป2ก็จะมีวัตถุทั้งหมดของกรุ๊ป2 ขึ้นมาก็คืออลูกทรงกลมอีก 3 ลูกครับก็จะเห็นว่าจะสามารถทำให้เราทำงานได้อย่างสะดวกขึ้นมากทีเดียว ต่อมาเป็นการจัดกลุ่มแบบจอยการจัดกลุ่มแบบจอยก็คือการรวมกันของวัตถุ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อให้วัตถุมากกว่า 2 ชิ้นเชื่อมกัน เพื่อให้ง่ายต่อการขยับเคลื่อนที่ วิธีการจัดกลุ่มจอยนะครับ มีดังนี้ครับ เหมือนเดิมครับ ให้เราสร้างวัตถุสี่เหลี่ยม 1 ชิ้น แล้วก็สร้างวัตถุวงกลมอีก 1 ชิ้นทำการขยับวัตถุนะครับ ตามปกติวัตถุที่ไม่ได้จัดกลุ่มจอยเนี่ยก็จะมีการเลือกวัตถุทีละชิ้นเท่านั้น หากต้องการจัดกลุ่มจอยให้เราคลิกขวาแล้วก็กดชิปค้างไว้เพื่อเลือกวัตถุที่ต้องการให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันแบบนี้นะครับ จากนั้นไปที่เมนู Object แล้วคลิกนะครับ เลือกคำว่า Joy หรือกด Ctrl J ก็ได้นะครับ ก็จะพบว่า สีของขอบวัตถุ 2 ชิ้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหมือนกัน ทดสอบโดยการกด G เพื่อเลื่อนวัตถุ ก็จะพบว่าวัตถุ 2 ชิ้นก็จะสามารถเลื่อนไปได้พร้อมๆกัน สุดท้ายการจัดกลุ่มแบบลิงก์ การจัดกลุ่มแบบลิงก์เป็นการจัดกลุ่มที่ทำให้วัตถุเนี่ยมีคุณสมบัติ Material เหมือนกัน โดยที่เราไม่ต้อง Copy ซ้ำนะครับมีวิธีการทำก็คือก่อนอื่นให้เราทดสอบลองสร้างวัตถุที่ต้องการทำการลิงก์ก็ลองสร้างรูปวงกลมดูนะครับ แล้วก็ดูพเคตมาหลายๆชิ้น แบบนี้นะครับ ให้เราเลือกวัตถุที่จะเป็นตัวแม่ผมก็จะขยายใหญ่นิดนึงนะครับ แล้วก็ไปที่ material ก็เลือก new แล้วก็เปลี่ยนสีวัตถุนะครับ ปกติวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยเวลาเปลี่ยนสีก็จะเป็นของใครของมัน แยกชิ้น แต่ถ้าเราต้องการจะให้ลิงก์ material ด้วยกัน ให้เราเลือกจากวัตถุลูกมาก่อน แล้วก็เลือกวัตถุแม่เป็นชิ้นสุดท้าย สังเกตจากที่วัตถุที่มีขอบสีเหลืองนะครับ จะเป็นวัตถุแม่ แล้วก็ขอบสีส้มคือวัตถุเลือก ผมจะทยอยเลือกนะครับจากวัตถุลูกมาก่อน กดชิปค้างไว้เลือกนะครับ ค่อยๆเลือก จนมาถึงวัตถุสุดท้ายเป็นวัตถุแม่ จากนั้นให้เราไปที่อ b จกต์นะครับ แล้วก็ไปที่คำว่า Link Make Link นะครับ หรือกด Ctrl L ก็ได้ เลือกไปที่คำว่า Material จะพบว่าวัตถุของตัวลูกจะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับวัตถุแม่ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ด้วยนะครับ จะลองเรนเดอร์ดูก็ได้นะครับ หากต้องการเปลี่ยนสีใหม่ก็ให้เราแค่เลือกวัตถุแม่ และให้เราทำการเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนคุณสมบัติอื่นๆ เช่น intensity ก็ได้นะครับ เปลี่ยนสีก็ได้ เห็นไหมครับ ก็จะเห็นว่าเวลาเราเปลี่ยนสีเนี่ย วัตถุลูกก็จะเปลี่ยนตาม นอกจากนี้ยังสามารถลิงก์คุณสมบัติอื่นๆได้อีกด้วยครับ